โมดูลที่ 4 นะคะ การจัดทำตารางการถ่ายทำนะคะ การจัดตารางการถ่ายทำเนี่ยตามแผนการถ่ายทั้งกระบวนการก่อนการถ่ายทำการถ่ายทำหลังการถ่ายทำฟังแล้วคุ้นๆใช่ไหมคะ นั่นก็คือการทำตารางตาม 3P นั่นเองนะคะ การจัด การการจัดตารางการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นผังการทำงานที่เป็นระยะเวลายาวนะคะบางครั้งเป็นเดือน บางครั้งเป็นปีนะคะแล้วการจัดตารางนี้มันจะแสดงให้เห็นเคร้าโครงของการทำงานทุกระยะนะคะจำไว้ให้ดีก็คือ งบประมาณจะผันแปรตามระยะเวลาในการทำงาน ดังนั้นเราจะต้องจัดการให้การทำงานนี้ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะคะ ตารางการถ่ายทำจะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำหลัง หรืออะไรที่ต้องทำพร้อมกันไปนะคะ ที่เรียกว่าทำโอเวอร์แลปกันนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการจัดตารางการถ่ายทำเนี่ยสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการบริหารที่จะช่วยการจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดของแต่ละฉากโดยเร็วนะคะ ย้ำครั้งที่สองงบประมาณ จะผันแปรตามระยะเวลานะคะ สังเกตไหมคะว่าหัวนี่กลัวมากนะคะคือกลัวทำได้ช้า ยิ่งช้ายิ่งเสียงบประมาณค่ะ การจัดตารางการถ่ายทำเนี่ยมันจะให้รายละเอียดนะคะ ตั้งแต่วันก่อนการเดินทาง คือก่อนการถ่ายทำก็คือเริ่มตั้งแต่การเดินทางเลยนะคะ การเดินทางถ้ายิ่งมีการถ่ายที่มีหลายโลเคชันยิ่งต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของตารางการถ่ายทำซึ่งเราต้องคำนึงถึงการพักผ่อนของทีมงานด้วย ระหว่างการเดินทางไม่ใช่เดินไปถึงปุ๊บถ่าย ถ่ายเสร็จเก็บปั๊บเดินไปต่อไป อันนี้จะทำให้ทีมงานเนี่ยเเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะทำงานช้าลงกว่าที่เราคิดซะอีกนะคะ ช่วงการถ่ายทำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ใช้งบประมาณมากที่สุด ดังนั้นเนี่ยการวางแผน การจัดทำตารางการถ่ายทำจึงจำเป็นมาก เนื่องจากว่าเราอาจจะต้องเช่าอุปกรณ์ หรือเช่าสถานที่ที่มีราคาแพง ดังนั้นเราจะต้องเป็นไงคะใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังต้องวางแผนที่ดี สำหรับการถ่ายทำที่ใช้เครื่องมือพิเศษอย่างที่บอกนะคะ ใช้เลนส์พิเศษ ใช้ไฟพิเศษหรือใช้เครื่องทำควัน ฝนเทียม นะคะ ยิ่ง ต้องวางแผนให้สั้นที่สุด เพราะว่าคิวการเช่าเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยมันวิ่งไปตามเวลาเลยค่ะ และที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะฝนตกแดดร้อนเนี่ยถ้าทีมงานเกิดป่วยหรือเครื่องมือที่มันร้อนแบบร้อนมากจนแห้งเนี่ยมันก็ทำให้การถ่ายทำเนี่ยสะดุดได้นะคะ และอย่าลืมที่สำคัญก็คือว่าคำนวณเป๊ะๆไปนะคะ จัดตารางการถ่ายทำต้องเผื่ออีกวันหนึ่งค่ะวันสำหรับถ่ายเก็บ นะคะพิกอัปเดย์นะคะคือกลับไปดูเสร็จแล้วไม่ดีต้องถ่ายซ่อมก่อนที่จะ move กองถ่ายนะคะเคลื่อนไปที่ต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเงินฉุกเฉินะะในกรณีที่เกิดเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีเงินสำรองของกองถ่ายไว้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูว่าศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนงานการจัดตารางการถ่ายทำเนี่ยมันจะมีอยู่ 4 เรื่องหลัก นะคะในทีมการผลิตนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเสียงนะคะการถ่ายทำในสถานที่จริงเนี่ยถ้าเราจะต้องซิงเสียงจริงเลยนะคะถ้าทำได้ยาก เพราะว่าไม่สามารถควบคุมเสียงรบกวนภายนอกได้เนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้นะคะโดยการอาจจะต้องไปเช่าสถานที่ข้างนอกนะคะ move สิ่งที่มีเสียงรบกวนเนี่ยออกไปนะคะเราต้องใช้ทุกแผนการนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเสียง ในกรณีที่แก้ไม่ได้จริงๆนะคะ การภาคเสียงทับเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่สิ่งนี้ต้องคำนึงว่า ถ้าเมื่อไหร่เราจะต้องมีการภาคเสียงทับนั่นก็คือค่าคิวนักแสดง ค่าคิวของห้องตัดห้องบันทึกเสียงนะคะที่มันจะเพิ่มขึ้นภายหลังเนี่ยเราต้องคำนวณดูว่ามันคุ้มไหมนะคะกับการประหยัดเวลาของเรานะคะลำดับที่ 2 นะคะ เมื่อกี้เรื่องเสียงนะคะ อันดับต่อมานี่ก็คือเรื่องเวลานะคะ ย้ำมากมายหลายช่วงหลายตอนว่า เวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำงานประเภทกองถ่ายนะคะกำหนดเวลาเริ่มและเวลาเลิกงานของแต่ละวันนะคะ เริ่มต้นถ่ายเช้าดีกว่า นะคะเพราะว่าไทยมุงน้อยค่ะ ไม่พุกพ่านไม่จอแจ และก็สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ ง่ายกว่าสรุปว่าเสียงรบกวนเนี่ยสำคัญมาก เพราะฉะนั้นถ้าเลือกเวลาที่ดีหลบเลี่ยงเสียงรบกวนที่เยอะนะคะเราก็จะช่วยได้ ยกเว้นว่าเวลามันบอกว่าเป็นตอนค่ำต้องถ่ายตอนค่ำนะคะไม่สามารถถ่ายตอนเช้าได้ อันนั้นก็จะต้องดูที่เขากำหนดในบทในภาพยนตร์อีกทีหนึ่งนะคะ ลำดับต่อมาก็คือขนาดของกองถ่ายค่ะ คือหลายคนคิดว่าต้องประหยัดนะคะ การประหยัดเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราคิดว่าทีมงานหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยสามารถทำงานได้หลาย ๆอย่างเขาไม่สามารถทำงานได้พร้อมกันค่ะ แล้วก็ถ้าทำได้ก็ทำได้ไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นการกำหนดทีมงานต้องสอดคล้องกับตัวงานที่มีด้วยนะคะ และข้อผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะ ทำให้เสียไปถึงงานเสียถึงเงินเสียเวลาตามมาด้วยนะคะอออย่าชะล่าใจในเรื่องของการกำหนดทีมงานในการผลิตให้มันพอเหมาะนะคะ อีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยคำนึงถึงก็คือการสร้างฉากแล้วก็การรื้อฉากนะคะ ไปกำหนดถึงเลยเวลาจะเริ่มถ่ายทำอย่างนี้อย่างนี้ เริ่มเมื่อนี้เมื่อนั่นแต่ว่าไม่ได้เผื่อเวลาไว้สำหรับเขาติดตั้งฉาก พอถ่ายเสร็จนะคะ ก็เป็นไงคะ ก็ต้องใช้เวลาลื้อฉากอีกนะคะ ต้องคำนวณอยู่ในตารางการถ่ายทำด้วยนะคะ ซึ่งการถ่ายถ่ายงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถ่ายเรียงตามบทนะคะ อย่างที่บอกว่าเขาจะถ่ายตามสภาพงานที่แยกตามใบแยกซีนที่เขาเตรียมไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์นะคะว่าถ้าคุณจะทำตารางการผลิตเนี่ย มันต้องสัมพันธ์กับเวลาในการถ่ายสัมพันธ์กับ ตัวสถานที่นะคะมันพอดีไหมเวลาไหนอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในตารางการถ่ายทำนะคะซึ่งแบบฟอร์มที่เห็นอยู่บนจอนะคะเราก็จะเขียนรายละเอียดไปนะคะลงไปกรอกไปพอแจกไปทุกคนก็จะรันงานแล้วก็ดูงานได้พร้อมกัน นะคะสรุปอีกทีนะคะว่าถ้าเราจะทำตารางการถ่ายทำให้ดีเนี่ยเราต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนจากประสบการณ์เนี่ยเราจะเจอปัญหาอยู่ 4 อย่างเนี้ยค่ะก็คือ 1 เรื่องเสียง 2 เวลา 3 ขนาดของกองถ่าย และ 4 เวลาในการรื้อฉากและสร้างฉาก ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องคำนึงในการทำตารางการถ่ายทำค่ะ